โอ้โหบอมะเสือเอ่อค่อนข้างที่สิต้องเลือกเวลาเล่นแน่เนาะคะ่ะโมเมนต์ว่าอยากเล่นย้ำใดก็เล่นได้เลยเพราะว่าหนูนะคิดว่า ตาล้ามันหน่อย เออ โอกาสเขามันหน่อยกงัวแท้ๆล่ะ โอเคสำหรับมื้อนี้หนูนะเปลี่ยนเวลาเล่นแน่เนาะค่ะเมื่อวานเล่นตอนเก้าโมงมาดิ โอ้โหบอมะมา มื้อนี้มาค่ะสิบเอ็ดโมงร้องเบิ้งเล้วค่ะเขาเปลี่ยนเวลาเล่นไปเรื่อยๆ เพื่อแบบสิเจอแบบ คนว่าอย่างเวลาดีๆ เออเพื่อเขาสิเจอเวลาดีๆ อ้าวก้อนท้องมาค่ะก้อนท้องค่ะสมมติว่าเขาไส้ไม่ยี่สิบบาทบอสมมติละเขาจะได้ซีรอยมันสิคูณยี่สิบของจำนวนไม่เขาเนาะเออที่จริงอ่ะถ้าสมมติมีทุนหลายๆอัดแมงไม่หาลอยเลยเรากะให้มันเข่าท้องแค่แถวเดียวอ่ะแค่สามก้อนอ่ะแม่งก็คุ้มแล้วกะถอนได้แล้วเนาะค่ะ ได้โคตรหลายนะ โอเควายมาส่วนมากซุ้มทีว่าทุนหลายๆเนี่ยสิได้เปรียบเนาะค่ะ เวลาแตกเนี่ย จากแบบสมมุติว่าเขามีชุดหลักมือนึงเอยคือจังเฮียเปียกเห็นบอแตกเป็นแสนอะโอ้โห แตกเสร็จแล้วปุ๊บกะเรียกเรา เออมา โอเคมาดิ โอ้โหบอมา ยึกยักนี่สามรอบแล้วนะ เดี๋ยวรอเบิ้งก่อน เหลือแค่ร้อยแปดสิบบาทมาอย่าว่าอย่าว่า เออ โอ้โหเชียร์ก้อนท้องว่าเขานึกว่าจะสีเขา มักหลงร้ายอ่ะปกติถ้าเป็นร้ายแบบเมื่อกี้อ่ะเกมงัวมันีได้เนาะค่ะแต่ว่าเกมเสือบ่ได้มันต้องเป็นแถวตรงๆเท่านั้นอ้าวสมมา โอ้โหเชียร์เหลือ 12 บาท มาอีก2อัน สวยงามโอ้โหคุ้นสิบเข่าอุ้ยมาว่ะมาว่ะเหลือ 12 บาทเกียบบ่ได้เหรียญต่อแล้วโอ้โหถ้าสมมติว่า เหลือ12บาทเรามันหมุนแบบเมื่อกี้เรามันบ่เข่านะดูน่าสิไปเล่นเกมเกมงัวเนาะค่ะ อันนี้คือแบบ ความตั้งใจไว้แต่แรกเลย สภาพเออมาดิโอ้โหบัตรมันสิหายมันก็หายนะบัตรย้ำมันบ่หายมันก็บ่หายอ้ามาแล้วโตนี่ล่ะได้หลายก็สมมาตะโพกค่ะ ได้หลายก็สมแน่นอนหลายนี่ สวยงามเนี่ยโอกาสที่จะเข้าคุ้นซิปเกมเสือมัน มีหลายกว่างวน่ะลาเป็นไหนหนึ่งพันเออโอ้โหโคตรเอามา ได้หนึ่งร้อยบาทเนาะค่ะ แต่ว่ามันคูณสิบกันเลยต้องเป็นหนึ่งพันสวยงามไหลไปไหลไป โอ้โหย้ำมันได้ดิเบิ้งมันยิ้มโอ้โหใส่แว่นน้ำ โคเท่เบิ้งขี่โผล่ได้ไหมเออหนึ่งพันบาทเนาะค่ะลายนี่ โอเค พันหาแล้วขออนุญาตปรับใหม่กันก่อนเนาะค่ะ เป็น 40 บาทเนาะ ค่อย ๆ เล่นไป ค่อยๆไต่ไปสำหรับเกมเสือ ผู้ใดที่อยากพูดเทคนิคดีๆก็สามารถเข้ากลุ่มเอ้ยโอ้โหมาแบบนี้ได้เหรอ มาแบบงง ๆ ค่ะ โอเคได้สมอะค่ะ ตอนนี้บวกมาอีก 1,200 บาท เออ เชื่อมาแบบงงๆสมนี้ได้หน่อยที่สุดนะคะเป็นบิ๊กวินเนาะสองพันละ ถ้าสมมติว่ามันบ่แม่นเสือเต้นนี่กับปอยมันไหลไปเรื่อย ๆ เลยเนาะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นเสือเต้น ให้กดยุด เออมาสำหรับผู้ไอที่บ้านในบ้านในเขากลุ่มเทเลแกรมกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับกลุ่มเทเลแกรมเซียนพ่อมีไอพีเนาะค่ะ ในกลุ่มเขามีกิจกรรมให้เล่นกันซูมือเนาะโอเคเดี๋ยวใส่ไม่สิบาทสำหรับผู้ใดที่บ่ได้กดติดตามกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะเออไปสิบไม่เนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่เนาะกับช่องรลักปั้นสล็อตเนาะค่ะโอเคโอ้โหก้อนท้องเข่าลักกะเมื่อกี้อย่างว่าถุงเงินบ่น่าจะเป็นถุง1,320 บาทเนาะค่ะโอเคมาสมมา สวยโอ้โหไว้เขาขาดแค่ตัวเดียวนะ เมื่อกี้บอสันได้แต่โพกแบบเต็มแถวแล้วสวยสามร้อยเออมันหมุนแบบบ่ค่อยเร็วซ้ำเกมม้วนแล้วค่ะไปไม่ลอยนึงเลย วัดดวงแล้วค่ะมันนี่เดี๋ยวขอวัดดวงแน่ค่อนข้างที่แตกต่างกับหมูหวานเนาะค่ะเพราะว่าหมูหวานนี่เข่าแบบ เสือโดดรัวๆเลยอะว่าแม่เสือโดดดิเสือเต้น มาดิโอ้โหบ่เข่า เนี่ยแบบแตกต่างกันโดยเห็นได้ชัดเลยนะ เพราะว่าเขาเปลี่ยนเวลาเลนเนาะค่ะ มาดิ โอ้โหลงมา สภาพ โอเคส่มาค่ะ โอ้โหลายนี่บอได้เลย สวย ที่จริงเกมเสือนี่ลายนี่มีบ่ค่อยหลายเนาะค่ะ เออเกมเสือมีบ่ค่อยหลายเนาะลายมัน เพราะว่ามันจะเอาแค่แถวที่แบบแถวตรงๆเท่านั้นว่าเอาแถวแบบยืดยักอะ่ะ เออ มาดิ มาดิ โอ้โห เชี่ยหลายรอบแล้วนะ ที่มันยืดยักไส้เนี่ย โอเคเขาอาจจะต้องกลับไปเี่นเวลาเก่าตะวาก่อนที่กลับไปเี่นเวลาเวลาเก่าเขาก็ต้องหาเวลาอื่นไปเรื่อยๆ ก่อนนะคะเพื่อแบบวันนี้ตื่นมาทันที่ได้เี่นเวลาอื่นอย่างแสบโอเค ชิปไม่ค่ะค่อยเล่นไป ถ้าผู้ใดที่มีสูตรดีๆก็สามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะ แต่ว่าส่วนมากนี่หนูนะ ที่ไปไถสูตรมาจากอีปันเราอะ เดี๋ยวต้องไปถามปันเนาะค่ะว่าเออขอเสิร์ชแน่ประมาณนี้โอเคค่อยๆเล่นไปเนาะค่ะบอสต้องเฝ้าใจเย็นๆถ้าสิเล่นเกมมูนี่เขาต้องแบบใจเย็นๆไว้ก่อนเนาะเออว้มา โอเค คือบ่เขาหรือวะเหลือพันเจ็ดแล้วเนาะค่ะ เออมาดิ หมูบอมาถ้าสมุดหมุนโดนๆนี่ก็คือบอมาแล้วค่ะสมุติว่าที่เข่านี่ของมันสีเด้งออกจากซองไว้ก่อนเลยเนาะค่ะ น่ะเห็นปะมาละได้สะโพกเนาะค่ะ รอบนี้มา ขอแบบคูณสิบเลยดิส่วนมากถ้าสมุดว่าเสือเต้นมาแบบซี่คูณสิบเข่าแน่ๆโอเค ยกเว้นในท้องนะเพราะว่าท้องนี่โอกาสได้หน่อย โอเคมาละคูณสิบเห็นปะแทบสิบต้องรุ่นเลยนะถ้าสมุดเป็นสมสิตะโพก เป็นสองเป็นอีกอย่างมุ้เนี่ย แทบสิบ่ต้องรุนเลยเขาคูณสิบแท้โอเคค่ะ หาพันบาทโคตรเอา สวยงามอ่ะหาพันเก้าขออนุญาตปรับไม่สูงเนาะค่ะ เป็น 200 บาทก็แล้วกัน โอเคมือนี้ว่าค่อยแบบวึบวับปันใดวะโอ้โหเกือบนะ เกือบโดดติดต่อกันนะ โอเค เสืออ้วนเสืออ้วน เออ สมมาได้ไว้อยากได้ไว้ ชนไว้ว่ะดูนะเล่นท่านได้เคยได้ไว้ ชนไว้เลยนะสวยสมมาโอ้โห โอ้โห โอ้โห บัดพอเขาปรับไปเนี่ย บ่ค่อยเข่าเอาก้อนทองมาค่ะ ก้อนทองมา โอเค 200น่าจะเป็น 4,000 โอเค ได้ เอ่อ ได้ ได้ตะโพกน้ำเป็น 4,200 6,500ไปสิบไม่เออ เมื่อนี้บ่ค่อยมีดวงบันไดว่ะ เมื่อนี้ดวงบ่ค่อยมีเนาะค่ะ โอ้โห โอ้โห โอ้โห สภาพ ไปสิบไม่ เออ เออ ท้องเขา มา เฮ้ยเด็กจะท้องซอยชีวิตว่ะสี่พันเนาะค่ะห้าวบ่ได้ท้องนี่อาจจะเบิดเราได้เนี่ย สภาพ มาดีมาดีโอ้อหมา รับตาเบิ้งเอะหูหามันมาเนี่ย ของสิกระเด็นออกมาจากซองก่อนเลยเนาะค่ะ โอเค สมมา โอเคได้ไว้ค่ะ สวย เก็บไว้ไปเรื่อยๆ ไว้ค่ะ ไว้อีกสองโต โอ้โหบ่อเข่า สภาพ ไปจนกว่ามันสิเข่าแล้ววะ มาดิหมอมาถ้าเป็นเฮ็ดหนาตกใจมันหมอมาก็คือหมอมาแล้วค่ะ เออ เออ เออ โอ้โห สภาพ เออเอ้ยท้าบ่เขาสีเซาเลยแล้วนะ โอ้โห เออถึงท้องมาค่ะ สวย สวย สวย สวยเออบ่เขาเลยเขาจะไว้ เออโอ้หตะโพกมาโอเคห้าตะโพกเข่าคูณสิบรอบนี้หนูนะเซาเด่นเลยขี้ขาดเล่นแล้วมันบ่เข่าจะเครียดเอออีกอันเดียว อีกอันเดียว สวยงามบ่ต้องรุ่นเลยเพราะว่าตะโพกสมสองเข่าคูณสิบแท้ๆเออมาค่ะ โอเคเดี๋ยวหนูนะกะขอพอสักนี้ก็แล้วกันเนาะค่ะเดี๋ยวสีถอนแล้วเพราะว่า มันไม่ค่อยแตกปันใดเลยอะ